การทำเกษตรอินทรีย์ คือการปลูกพืชผักและไม้ผล ที่เน้นการเกื้อหนุนกับธรรมชาติครับ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ไม่ทำร้ายธรรมชาติ อย่างเช่นที่สวนเพชรเกษตรอินทรีย์ที่นี่ มีการต่อยอดจากธุรกิจโรงแรมที่พัก มีการนำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรืออีโคทัวริซึมเข้ามาใช้ ทำให้ผู้ที่มาเข้าพักนั้น ได้เชื่อมโยงกับการปลูกผักอินทรีย์ การรับประทานผักอินทรีย์ ซึ่งทำให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้มาเข้าพักในที่นี้เนี่ยมีสุขภาพที่ดีครับ และเปิดให้กับ ชุมชนเปิดให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน ได้เข้ามาใช้ชีวิต ได้เข้ามาเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ที่นี่ เรียกได้ว่ามีกระบวนการเรียนรู้จากความล้มเหลวของตนเองครับ จนวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วอย่างงดงาม สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาว สุพิสาไมขุนทศนะคะ ปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้จัดการสวนบนเกาะเกษตรอินทรีย์แล้วก็เป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้ด้วยค่ะ ค่ะในเรื่องของความเป็นมาของเกาะเกษตรอินทรีย์นะคะ เราก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วนะคะ โดยที่เริ่มแรกเนี่ยเราปลูกตามดำหลัดพ่อหลวงก็คือนำแนวทางของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมาปลูกพืชที่เป็นผลไม้ก่อนนะคะ ตอนนั้นก็ปลูกลงไปหลายหลายชนิดอยู่นะคะ แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม ก็เลยคิดต่อยอดว่าเราก็ขยายพื้นที่มาทำเป็นสวนผักนะคะ อย่างเช่นผักสลัดแล้วก็ผักสวนครัวทั่วไปค่ะ ค่ะอยากฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะคะ แล้วก็สนใจจะทำเกษตรอินทรีย์เหมือนที่เราทำนะคะ ฝากไว้ว่าสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจเลยก็คือเรื่องของความรักในการทำนะคะ ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้ว แต่ต้องมีความรักการทำเกษตรอินทรีย์ก็เช่นกันค่ะ ความรักความเอาใจใส่ การสนใจที่จะอยู่กับมันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนั้นนะคะ หากใครที่มี ความคิดที่อยากจะทำนะคะ อยากให้ลองศึกษาดูก่อนนะคะ ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้นความรู้ที่เราจะไปต่อยอดต่างๆเนี่ยอยากให้ศึกษาก่อนในเชิงลึกนะคะ ว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไง ถึงแม้เราจะไม่ได้จบในทางเรื่องของเกษตรนะคะ แต่เราสามารถศึกษามันได้นะคะ แล้วก็เอาใจใส่ปลูกแล้วก็ดูแล หมั่นรดน้ำหมั่นพรวนดิน สังเกต ต่างๆ นะคะ สังเกตใบ สังเกตดอกนะคะ การเอาใจใส่เนี่ยจะทำให้ต้นไม้เนี่ยงดงาม แล้วก็จะประสบความสำเร็จเองค่ะ วัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่ เห็นดูป้าย กำลังดูป้ายค่ะ เช็คความเรียบร้อยอยู่ ค่ะภาพเล่าเรื่องเกาะเกษตรอินทรีย์ค่ะ เกาะเกษตรอินทรีย์มีอะไรบ้างครับพี่ของเรานะคะเรียกว่าเกาะเกษตรอินทรีย์ค่ะ เราตั้งอยู่ในพื้นที่ของสวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่วนของสวนเพชรเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะทำธุรกิจในเรื่องของห้องพักรีสอร์ทนะคะแต่ว่าแต่เดิมต้องย้อนเล่าไปนิดนึงว่า คุณพ่อเป็นเป็นคนก่อตั้งรีสอร์ทขึ้นมา แต่ว่าคุณพ่อเองเนี่ยพื้นเพเลยเนี่ยเป็นชาวเป็นชาวเพชรบุรีที่ทำด้านเกษตร เป็นเกษตรกรแบบเต็มขั้นเต็มตัวเลยค่ะ แต่เพอเอิญว่าพอทำงานไปเก็บเล็กผสมน้อยมา ก็เลยเริ่มเปิดธุรกิจรีสอร์ทขึ้นมา เพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน แต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของเกษตร คุณพ่อยังรักงานเกษตรก็เลยมีที่อีกแปลงหนึ่งที่ด้านฝั่งตรงข้ามกับรีสอร์ทก็เลยมาทำเกาะเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ค่ะค่ะนี่ก็คือที่มาของเกาะเกษตรอินทรีย์ค่ะใช่ค่ะในพื้นที่ตรงนี้เห็นภาพด้านหลังเนี่ยครับมีหลายแบบหลายอย่างเลยครับว่า มีตั้งแต่ขั้นตอนการปรับปรุงดิน หมักปุ๋ยพวกนี้นี่คือพี่เมย์เรียนรู้ที่ไหนครับนี่เอ่อสิ่งนี้เราเรียนรู้จากคุณพ่อค่ะ ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ไม่ได้ไปไหนไกลไม่ได้ไปไหนไกลใช่ค่ะ เพราะว่าคุณพ่อจะมีความรู้ด้านการเกษตรเนี่ยสี่สิบกว่าปีแล้วก็คุณพ่อจะทำพืชพืชผักเนี่ยมามากหลายชนิดเลย แล้วก็จะมีความรู้เรื่องของการ ปรับปรุงดินแล้วก็เรื่องของการทำปุ๋ย ทำปุ๋ยขึ้นใช้เอง คุณพ่อก็จะมีความรู้ด้านนี้ แล้วเราก็จะครูพักรักจำบ้าง แล้วก็สอบถามกับคุณพ่อบ้าง เรียนเรียนแบบนอกนอกห้องเรียนไม่ได้เรียนในในวิทยาลัยอะไรเลยค่ะก็เรียนจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงเลยจากพ่อเรานั่นเองครับงั้นทีนี้จากรบกวนพี่เมย์พาเดินชมเกาะเกษตรอินทรีย์ครับว่าจะต้องเริ่มจากจุดไหนก่อน ได้ยินดีมากเลยค่ะ คือส่วนของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน เดี๋ยวพาไปดูส่วนแรกก่อน ครับ อ่ะค่มค่อนข้างนมลื่นค่ะ ก็จะเน้นปลูกประเภทของไม้ผล ชนิดที่เป็นต้นอันนี้มะม่วงใช่ไหมครับพี่ เรียนแบบมะม่วงค่ะ เป็นกับดักแมลงวันทอง อันนี้เหรอครับ ใช่ค่ะ กับดักนี่ ใช้ได้ผลไหมครับพี่ อันนี้คือฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาเลย ก็ฟิวเจอร์บอร์ดที่เราจะเน้นเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองนะคะ แล้วเราก็เอามาเอามาทาที่เป็นกับดักแมลงอะค่ะ กับดักของแมลงวันทองอะแล้วเดี๋ยวแมลงวันทองเขาก็จะมาติด เพราะว่าเเราเคยทดลองว่าเคยเอาสีขาวเคยเอาสีดำมา มันไม่ค่อยล่อแมลง สีเหลืองนี่ล่อแมลงกว่า ค่ะ ก็เลยเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง อันนี้ก็เป็นโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ค่ะ ทุกอย่างเป็นอินทรีย์หมดเลย ก็คือปลอดสารทั้งหมดทั้งแปลงนี้นะคะ เรียกว่าจริงๆ จะให้ถูกคือเรียกว่าทั้งเกาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่เคยโดนยาฆ่าแมลงสักหยดเดียวเลยนะคะก็จะเห็นให้แมลงเข้ามาติดเอง เป็นตัวล่อแมลงะจะได้ไม่มาทำลายไม้ผลเราด้วย ค่ะ อันนี้มีมีผลไม้อะไรบ้างครับพี่ข้างในผลไม้ก็จะมีเงาะทุเรียนลองกองมังคุดฝรั่งนะคะมะพร้าวน้ำหอมกล้วยนะคะอันนี้ก็คือที่เห็นชัดๆเลยนอกนั้นก็จะมีมีทางปลายสวนก็จะเป็นกระท้อนบ้าง มะไฟมะเฟืองมะยงชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลากหลายเลยค่ะ เรียกว่าหลากหลายถ้าเกิดให้ลองประมาณก็ ทั้งเกาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยทั้งผักและผลไม้รวมกันเนี่ยน่าจะเกือบร้อยชนิดค่ะ แต่ว่าในส่วนของผักเนี่ยมันก็จะเป็นพืชหมุนเวียนครับค่ะแต่ในส่วนของผลไม้เนี่ยจะเป็นไม้ยืนต้นค่ะทำไมทำไมพี่เมย์ถึงปลูกไม้ให้หลากหลายทำไมไม่ปลูกเชิงเดี่ยวไปเลยครับกล้วยก็กล้วยมะม่วงก็มะม่วงไปเลย คือในตอนแรกอะค่ะ ที่ปลูกเลยเนี่ยเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วที่เราลองลงเกษตรแบบผสมผสานที่แปลงนี้ดูนะคะ เราลงลำไยแล้วก็ ลงพวกไม้ผลต่างๆเนี่ยไม่กี่ชนิด แต่เผอิญว่าในช่วงนั้นนะคะลำไยเนี่ยมันแตกมันแตกใบอ่อนก่อนใคร แล้วมันมีแมลงมากิน พอมีแมลงมากินปุ๊บเนี่ยค่ะ ตอนนั้นเนี่ยลำไยโกรนเลย แต่พอเอิญว่าพอปีที่2ไปเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมัน แต่ปีที่2ไปเนี่ยต้นไม้ต้นอื่นมันมันโตขึ้น มันเกิดการแชร์การกินขึ้น คือถ้าเกิดมีลำไยแค่ชนิดเดียวเนี่ยมันคงจะโดนกินโกรนทั้งแปลง แต่พอปลูกผสมผสานปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับการแชร์กันมัน มันต้นนี้นิด ต้นนี้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยไม่เกิดการทำร้ายแบบรุนแรง แล้วจากนั้นมาปี 3 ปี 4 ผลไม้ทุกต้นยืนต้นอยู่ได้หมดเลย แล้วก็ให้ผลผลิตดีด้วยค่ะ เราก็ไม่ต้องไปทำเชิงเดี่ยวก็ได้ ไม่ต้องทำเชิงเดี่ยวใช่ควบคุมแมลงได้ คืออย่างเชิงเดี่ยวเนี่ย อย่างสมมุติว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามันเสียหายมันเสียหายไปหมดเลย แต่พอเป็นผสมผสานเนี่ยตัวเนี้ยมันเสียตัวเดียวแต่ตัวอื่นมันยังอยู่ค่ะ มันก็ยังยังอยู่ได้ ยังมีให้กินยังมีให้ใช้ยังมีให้ขายได้ค่ะแล้วบางช่วงเนี่ยที่ที่ปลูกเป็นร้อยชนิดเนี่ยครับพี่เมย์ค่ะมันจะเวียนออกกันไหมครับหรือว่าเราเราบังคับให้ออกทุกฤดูไหมครับ เราเวียนออกค่ะเราไม่มีการบังคับเพราะว่าเราใช้วิธีธรรมชาติค่ะเวียนออกก็คือเวียนออกตามฤดูอย่างทุเรียนเงาะลองกองเขาก็จะออกช่วงเดือนหน้าร้อนอ่ะพฤษภามิถุนากรกฎาใช่ไหมคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นไม้ไม้อย่างเช่นมะยงชิดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีฤดูกาลเขาที่ที่ไม่ตรงกันกับทางทุเรียนอะนะคะเขาก็จะออกของเขาคือเขาจะเวียนออกเงี้ยตลอดค่ะ